สวัสดีค่ะ มาถึงณตอนนี้ เราได้เรียนรู้การสร้างห้องเรียน และเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากเราเพิ่มผู้เรียนไปแล้ว และต้องการแก้ไข เราจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ เมื่อเราสร้างชั้นเรียนและผู้เรียนเข้าสู่ชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการแก้ไขข้อมูลผู้เรียน เราสามารถทำได้โดย เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการแก้ไข ซึ่งอยู่ใต้เมนูคลาส ที่อยู่ด้านซ้ายมือ จะปรากฏข้อมูลห้องเรียนที่เลือกด้านขวามือ ซึ่งจะมีเมนูให้เลือกเพื่อการจัดการห้องเรียนและผู้เรียนดังนี้ Class Roster เป็นเมนูเพื่อการพิมพ์ชื่อผู้เรียนออกเครื่องพิมพ์ และการจัดเรียงชื่อผู้เรียน Edit Student เป็นเมนูเพื่อการแก้ไขข้อมูลผู้เรียน ให้คลิกเมนู Edit Student ระบบจะแสดงข้อมูลผู้เรียนในห้องเรียนที่เลือกทางด้านขวามือ ซึ่งจะมีเมนูด้านบนให้เลือกเพื่อเพิ่มผู้เรียน โดยคลิกเลือก Add Student หรือ Quick Add Student เพื่อเพิ่มผู้เรียนอย่างรวดเร็ว เมื่อเราต้องการแก้ไขข้อมูลผู้เรียน ให้คลิกเลือก ชื่อผู้เรียนที่ต้องการจะแก้ไข จะปรากฏเมนูด้านขวามือถัดจากรายชื่อ ซึ่งเราสามารถแก้ไขทั้งชื่อสกุลและเลขการ์ดที่ระบบจัดสรรให้โดยอัตโนมัติในตอนแรก หากต้องการแก้ไขเลขการ์ดให้คลิกเลือกเมนู Edit Student Card Number ซึ่งเป็นเมนูแบบ drop down เพื่อการแก้ไข โดยเมื่อคลิกตรงเมนูนี้ จะปรากฏเลขการ์ดพร้อมชื่อผู้ถือครอง กรณีเลือกเลขการ์ดที่ไม่มีผู้ถือครอง หรือเลขการ์ดที่ว่างอยู่ จะปรากฏหน้าต่าง Edit Card Number โดยแสดงด้านซ้ายมือคือเลขการ์ดเดิม ด้านขวามือคือเลขการ์ดใหม่ หากต้องการเปลี่ยนจริง ๆ ให้คลิก Confirm New Card Number กรณีไม่ต้องการเปลี่ยน ให้คลิก Cancel หากเราเลือกเลขการ์ดที่ต้องการเปลี่ยน และเลขการ์ดนั้นมีผู้ถือครองอยู่แล้ว จะปรากฏหน้าต่าง Edit Card Number เพื่อแจ้งให้ยืนยันการสลับเลขการ์ด โดยบรรทัดแรกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขการ์ดของผู้เรียนที่เราเลือก ซ้ายมือคือเลขการ์ดเดิม และขวามือคือเลขการ์ดใหม่ที่ต้องการจะเปลี่ยนแต่มีผู้ถือครองอยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องสลับการ์ดกัน โดยบรรทัดที่ 2 ด้านซ้ายมือ คือเลขการ์ดเดิมของผู้ถือครองเก่า ส่วนเลขด้านขวามือ คือเลขการ์ดของอีกคน เมื่อเลือกครบแล้ว ให้คลิก Confirm New Card Number เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือคลิก Cancel เพื่อยกเลิก เมื่อต้องการแก้ไขชื่อสกุลของผู้เรียน ให้คลิกเมนู Edit Student Name ด้านขวามือด้านล่างของเมนู Edit Student Card Number เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าต่าง Edit Student Name โดยจะปรากฏชื่อสกุลเดิมที่ใส่ไว้ เมื่อต้องการแก้ไข ให้แก้ไขในช่องได้เลย จากนั้นคลิกอัปเดต ระบบจะบันทึกการแก้ไขให้ทันที กรณีที่แก้ไขแล้วต้องการยกเลิกให้คลิก Cancel ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าต่าง ระบบจะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้ หากเราต้องการย้ายผู้เรียนไปเก็บไว้เป็นผู้เรียนเก่า ไม่ต้องแสดงในรายการปัจจุบัน ให้คลิกเมนู Achieve Student ระบบจะลบชื่อผู้เรียนออกจากรายชื่อผู้เรียนปัจจุบัน และเก็บไว้ในรายชื่อเก่าแทน หากต้องการให้รายชื่อที่เคยลบด้วยวิธีนี้กลับคืนมาในรายชื่อปัจจุบัน ให้คลิกสัญลักษณ์จุด3จุด เพื่อ View Achieve Student แล้วให้คลิก Unachieve สำหรับเมนู delete student เป็นเมนูที่ใช้ในการลบชื่อผู้เรียนออกจากระบบ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้ลองทำตามกันแล้วใช่ไหมคะ ไม่ยากเลย อย่าลืมไปฝึกฝนให้คล่อง และต้องไม่ลืมที่จะเรียนรู้ในการแก้ไขห้องเรียนนะคะ สวัสดีค่ะ